ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัยนะครับ เนื่องจากว่าอาคารทั่วไปนะครับก็จะมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้นะครับ รวมถึงกระบวนการผลิตบางอย่างเนี่ยก็จะมีการนำสารเคมีต่างๆ มาใช้นะครับ ซึ่งบางชนิดก็จะเป็นสารไวไฟนะครับดังนั้นเมื่อนำมาใช้งานเนี่ยก็จะเป็นจุดเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดอัคคีภัยได้นะครับสำหรับอัคคีภัยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับ เนื่องจากว่า ในบางครั้งนะครับสถานีบริการน้ำมันนะครับหลายๆ จุดหรือสถานีบริการก๊าซนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยที่มีความรุนแรงได้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการเกิดเพลิงไหม้และนำไปสู่การระเบิดของคลังก๊าซนะครับนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไรนะครับมาเชิญชมด้วยกันครับบูชอนเกาหลีใต้แก๊สรั่วที่คลังเก็บแก๊สโพรเพนเกิดระเบิดขึ้น ทำให้เกิดเพลิงลุกลามขนาดใหญ่และรุนแรงมาก นักผจญเพลิงต่างช่วยรีบกันดับเพลิงก่อนจะลามไปถึงรถขนแก๊ส ถ้ารถขนแก๊สระเบิด มันจะทำให้แก๊สโพรเพนเหลวอีกเจ็ดตันที่เหลือ เดือดอยู่ในถังเก็บความดันพวกนี้ติดไฟ ตำรวจและหน่วยกู้ภัย รีบเร่งกันโยกย้ายคนออกจากบริเวณ ขณะที่หอและหน่วยดับเพลิงพ่นรถบรรทุกด้วยน้ำและโฟม แต่เปลวไฟโหมแรงมาก และแก๊สในรถบรรทุกก็ร้อนเกินไปด้วย หายนะจึงบังเกิด ทั้งแก๊สระเบิดก่อให้เกิดไฟลุกเป็นลูกโซ่ ไปทั่วทั้งแถบของเมือง ถึงแม้จะพยายามโยกย้ายผู้คนแล้ว ชีวิตของผู้คนนับพันที่อยู่ในตึกใกล้ๆนั้น ก็ตกอยู่ในอันตรายออแรงระเบิดทำให้ไฟลุกสูงถึง 400 ฟุตผมคิดว่าตึกทั้งหลังถล่มลงมาทับพวกเราซะแล้วครับตอนนั้น แต่ว่าอันตรายก็ยังไม่จบสิ้น แรงระเบิดทำให้เกิดรูโหวขนาดใหญ่ที่พื้น เผยให้เห็นถังเก็บแก๊สโพรเพนขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ดินถังน้ำมันบนดินก็ยังคงระเบิดอยู่ ขณะที่นักดับเพลิงกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ที่กำลังบานปลาย ทันใดนั้นเปลวไฟก็ลามถึงถังใต้ดิน การระเบิดที่รุนแรงอีกครั้งเขย่าเมืองทั้งเมือง ก่อให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เปลวไฟเผาไหม้ทุกสิ่งที่ขวางทางมัน มีคนกว่า 60 คนบาดเจ็บ นี่รวมทั้งนักผจญเพลิงสี่คนด้วยสองวันต่อมา ไฟที่ไหม้ถังที่เหลือก็มอดลง แต่ภาพที่น่ากลัวเหล่านี้ จะตามมาหลอกหลอนผู้คนที่รอดชีวิตมาได้ จากฝันร้ายแห่งเปลวเพลิงไปตลอดจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าผลของอักกีภัยนะครับและนำไปสู่การระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสูญเสียค่อนข้างมากนะครับถึงแม้ว่า จะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ความเสียหายก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บ แล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในปริมาณมากนะครับ ดังนั้นก่อนที่จะลงลึกสู่การป้องกันนะครับ ก็อยากที่จะให้ผู้เรียนนะครับได้รู้จักกับประเภทของไฟ แล้วก็ประเภทของถังดับเพลิงนะครับ ในการเกิดเพลิงไหม้ แต่ละครั้งนั้นนะครับ ก็จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ ก๊าซออกซิเจนนะครับซึ่งมีอยู่ในอากาศโดยทั่วไปแล้วนะครับประมาณ 21%นะครับปัจจัยที่ 2 ก็คือเชื้อเพลิงนะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับทั้งเชื้อเพลิงของแข็งก๊าซหรือของเหลวนะครับ แล้วก็ปัจจัยที่ 3 ก็คือความร้อนหรือประกายไฟนะครับ ถ้าเกิดว่ามี3องค์ประกอบเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันนะครับ ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการลุกติดไฟ และนำไปสู่เหตุการณ์เกิดอักขีภัยนะครับ ตามมาได้นะครับ จากเชื้อเพลิงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะพบว่ามีการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันนะครับ ประเภทที่ 1 ก็คือประเภท A นะครับหรือประเภทกอนะครับ ก็จัดเป็นเชื้อเพลิงชนิดของแข็งนะครับอย่างเช่นไม้นะครับกระดาษนะครับวัสดุของแข็งต่างๆนะครับ ประเภทที่ 2 นะครับเพลิงประเภท B นะครับหรือประเภทขอนะครับ ก็ได้แก่พวกน้ำมันนะครับ พวกก๊าซนะครับที่สามารถลุกติดไฟได้นะครับ ประเภทที่ 3 นะครับก็จะเป็นประเภท C นะครับหรือประเภทคอนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของไฟฟ้านะครับที่สามารถที่จะทำให้เกิดอักขีภัยได้นะครับ แล้วก็ประเภทดีนะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับโลหะที่สามารถลุกติดไฟได้เองนะครับ และในบางประเทศนะครับ ก็จะมีการจัดแบ่งเพิ่มอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภท K หรือ Kitchen นะครับ ก็คือเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในห้องครัว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำมันร้อนนะครับ จาก ประเภทของไฟเนี่ยครับสประเภทที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะนำมาสู่ชนิดของถังดับเพลิง ที่เราสามารถนำมาใช้ระงงับนะครับ เพลิงที่เกิดขึ้นในแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมนะครับ ประเภทที่ 1 ของถังดับเพลิงนะครับก็คือประเภท ผงเคมีแห้งนะครับตามภาพนะครับก็จะพบว่าถังเคมีแห้งเนี่ยสังเกตง่ายๆ ก็จะเป็นถังสีแดงๆนะครับแล้วก็ปลายสายกระบอกฉีดเนี่ยก็จะเป็น ท่อยางสีดำๆนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ในการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท A ประเภท B แล้วก็ประเภท C นะครับแต่เหมาะที่สุดก็จะเป็นประเภท A นะครับต่อมานะครับประเภทที่2นะครับก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสังเกตก็จะเป็นถังสีแดงเหมือนกัน แต่จุดสังเกตก็จะเป็นปลายกระบอกขีดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นปากแตรนะครับเนื่องจากว่า ภายในถังนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว เมื่อฉีดออกมาเนี่ยอุณหภูมิจะค่อนข้างต่ำดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้ก็ได้มีการออกแบบเป็นลักษณะของปากแตรนะครับซึ่งสามารถดับไฟได้ทั้งประเภท A B แล้วก็ C นะครับถังถัดมานะครับก็จะเป็นชนิดถังฮาลอนหรือถังฮาโลตรอนนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะใช้ดับเพลิงได้ทั้งประเภท A B C เช่นเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันถังฮาลอนถังสีเหลืองเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้แล้ว เนื่องจากว่า มีสารเซฟซีนะครับซึ่งทำลายชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนมาใช้ทางฮาโลจรอนนะครับหรือทางสีเขียวนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถังต่อมานะครับเป็นถังโฟมนะครับก็จะเป็นการอัดโฟมไว้ด้านในนะครับเมื่อฉีดออกมาก็จะเป็นฟองโฟมนะครับใช้สำหรับดับเพลิงที่เป็น เพลิงที่เป็นของเหลวพวกน้ำมันนะครับถึงเช่น ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ำมันนะครับปตทก็จะมีการเตรียมพวกถังดับเพลิงประเภทโฟมเอาไว้นะครับ เพื่อที่จะดับเพลิงที่เกิดขึ้นจากน้ำมัน แล้วก็ก๊าซได้ดีนะครับ ต่อมาก็จะเป็นถังดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันนะครับก็จะใช้สำหรับดับเพลิงชนิดประเภท A ได้ดีนะครับ ประเภท C ก็ใช้ดับไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่า น้ำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการนำไฟฟ้า ถ้าเกิดเราไปดับเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้นะครับ โดยทั่วไปทางดับเพลิงนะครับก็จะไปมุ่งเน้นนะครับ การกำจัดองค์ประกอบของการเกิดอัคคีภัยนะครับ ถ้าเกิดจำได้เมื่อสักครู่นะครับ ก็จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่างก็คือเชื้อเพลิงนะครับแหล่งความร้อนประกายไฟนะครับ แล้วก็อากาศนะครับ ถ้าเกิด เป็นดังถังดับเพลิงนะครับประเภท A นะครับฉีดไปแล้วจะปิดคลุมนะครับไม่ให้อากาศสัมผัสกับเปลวไฟนะครับหรือ แหล่งแหล่งของเชื้อเพลิงนะครับ ก็จะตัดตอนไม่ให้อากาศสัมผัสกับแหล่งของเชื้อเพลิงก็จะทำให้ไฟดับลงนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเมื่อฉีดเข้าไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะไปกระจายอยู่บริเวณจุดที่มีการเกิดเพลิงไหม้นะครับ ก็จะส่งผลให้ปริมาณของออกซิเจนบริเวณนั้นลดลงนะครับเมื่อออกซิเจนลดลงการจุดติดไฟก็ถูกระงับไปด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับจำง่ายๆนะครับมีอยู่4สเต็ปด้วยกัน อันที่1คือดึงกดปลดแล้วก็ สายนะครับใช้งานอย่างไร อันที่1ดึงนะครับสลักออกมาก่อนนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ดึงสลักออกมานะครับ การกดคันบีบนะครับกดยังไงก็ไม่มีสารพุ่งออกมานะเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับทุกครั้งต้องกดสลักออกมานะครับ หลังจากนั้น ต้องปลดกระบอกฉีดนะครับหรือสายฉีดออกมานะครับแล้วก็ชี้ไปที่ฐานไฟนะครับหลังจากนั้นกดคันบีบนะครับกดคันบีบก็จะทำให้สารดับเพลิงที่อยู่ข้างในเนี่ยพุ่งออกมานะครับหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้สารดับเพลิงไปกองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเราก็ต้องสายนะครับถ้าเกิดสายก็จะทำให้สารดับเพลิงนั้นกระจายแล้วก็ไปครอบคลุมนะครับจุดที่ มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับ ก็จะทำให้เพลิงระงับลงไปได้นะครับ